โฆษณาพ่อเป็นยังไงเล่าของแท้มนเป็นของปอเล่าเขาหัวเป็นยังไหนใส่เล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าใส่เหล่าใส่เอาอีกเอาอีกจังนึงอีกเขานึงอีกเขานึงเอาแม่เอาไปป้อนเพื่อนได้ไหมป้อนเพื่อนได้ไหมยินให้เพื่อนได้ไหมยินให้เพื่อนได้ กบียร์ยกเบียร์ยกเบียร์ยกได้ไหมเอาหัวเขาหัวแต่เอาเขาหัวนะ มากินไม่ค่อยคืนนะบอกไปสามหน่อย พุทธนุไปโอ้ได้สันแล้วก็หน่ สังวเอากี้มาจ้าไม่กี้ตาขึ้นม่ดง่ายมนเกียร์มด้วยนเกียร์ดีเนาะโซดูโซดูตอนสันยาวะอันนี้กินแล้วมิดแค่ไหนผมกินตรงนี้ สลายมาเลย ใส้เกลือสดๆใส้เกลือสดนะตซอเบะเฮ้ยเด้วยเหด้วยเห้นซอมเลยหัวเกลือหัวเกลือตุ๊กหัวเกลือซอเบะคบใช่บอกว่ามีดเดียวก็เอาไปเอาโมเสือห้องใครก็เริ่มพี่ปิ๊บใครก็จะทำเสือห้องใครก็เริ่มพี่ปิ๊บ บอกกันล็อกมันจะนี้ไหนเหรอสันในนั้นลูกก่อยก้นตัวนี้เพิ่นตัวขาง้อตัวนี้ตั้งแต่เศร้าคนเนาะขาเดียวนี่เนาะยังลืบออกซีดออกมาได้เท่าขั้นรวมดูรวมอย่างกระสีเนี่ยครับดูนี่สิก็ออกกระบอกกระเจี๊ยรถ กระบะมาจำเอาเงินสองดาทดาหันลงไปบุยอมเลยโอ้บ้าติเพื่อบ่มีเงินคืนให้เสียนักปานคาสิโนพนะเวกายสองขมเหเลยยะดวเย่ยานสดๆเนาะสดๆ Thế sáng nay anh làm này thuốc nước chưa? Đi đi. Không có hộp. Không có hộp. Không có hộp. xe mò này cái đấy ờ xe xe san san san đi นี่โนั่นนั่นนั่นทีนี้มัน ออกอะไรั้งเดียวเมียดักแนี่ีนี้มัน ออกเดียวออกเดียวมันโอ้เพียดังโอ้เต่ากับคุณภาพ สูง ตัวนี้สีเข้มจิ้มลงลุ่มนี่ยคนไรดังเจ้าเจ็ดเพี้ยมาแล้วเพี้ยมันตรงนี้นะโยอีกแล้วโยอีกแล้ว đó chăm lên chăm lên chăm lên Về đây này, nó sát về đây này Nó sát về đây này, không quá Tắt mà tỉa lâu Tắt mà tỉa lâu สุดยอดสุดยอดอันนี้แลบไปให้กับเจ้าหรือว่าแลบไปนี่ บริแย่ให้กับเจ้าตีกับเจ้าไปเฮ็ดเองตีรซพียสดๆเเพียสดๆบอกเนอ่งนี้แบิ้งตนี่นี่นี่มีก้ออ๋อะไรเนาะ เอาเอาไมเอาน้ี่ยใช่ไหมไหมนี่นะจี่เฮ็ดให้นะจัดไปยังให้เสียเดียว เดียวจัดให้จบเอ้โมดิเอาไม่มาได้ไหมถ้าไปเอาชื่อเนี่้อามิมาเด้ตรงเลยหนูมามาตรงอยู่เพียรเลยฮะ โอ้ไปตองเสียยี่ห้อมะตองนะป้าบบกบดตองเลยว่ะปอสีมะขามไดโนสีมะขามงัวบ้านบกตองเพียงไหนมันเป็นงัวป่าพวกนัโอ้ยเจ๋อซอยดิบๆเลยเนาะร้องกันไหมร้องกันไหมเอาขึ้นสันบนเลยเด้อ เดี๋ยว โน้มึงซีมก่อนไหมเบนที่เพชรเลยสีมไหมีมไหมีิมไหม ฮะมึเห็ดอ่ะเห็ดก็เห็ดดีโอ้เขาใส่ไปแล้วใส่ดิบๆเลยเอาตับมันมาให้ได้ไหมไม่ต้องสิบตังค้ตบมาได้ไหมผมไปตับน้ำบอเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวผ้นี่ใส่ใส่ไหมนีอยู่ไหนอยู่างอยู่ไหนตับก็ยังอยู่ไหนผมเนี่ยซอยลูกหลอกลูกหลอกเดียวเค็มเกลืออะไรเข้มเนี่ยคมมะ โอ้เกือบแรกตื้อนี่เกือแล้วน้ำประแดกอีกครับยจ้าเพียบอกว่าเป็นเลยเนี่อหนึ่งแดงเพิ่มเลยซอยคัดขาดได้ไหมมาสร้างข้าวเลยอจานคนหนอ่าควมแดงเอาออกให้มันจ้ำเลยสดเลยเอารอก่อนแม่ผู้ซอยนะ เอามาเกี่ยวทรมาน กเดินไปสิให้เจ้าเเนาะให้ผู้ซอยบ่บ่บ่บุรีนะบุรีนะฮะ แกงมาพี่ลูกกำไปกินเลยวันนี้ลูกกำหันมาลองเฮ็ดตัวเองกินกินบ่ได้อันนี้มันดิบบ่ปานใดอันนี้ ฮะ ดิบดิบนี่ละสดนะลาบดิบก็ยังกิน อันนี้ยังสดเนาะเอออันนี้ยังสดก็ลาบดิบนี่โอ้โหเจ้าก็หลอกใหญ่พุทธบอกโอ้ยอย่าไปเถียงอย่าไปเถียงอย่าไปเถียงทางนะมาโ ตายก็้าโดนไม่ใช่น้อยเราก็โดนไม่ใช่น้อยบตนอันนี้มันลูกกุ้งไก่แล้วนะนี่มันเปนกระลอกแล้วกุ้งไก่แล้วพี่พี่นะพี่นะพี่นะโซกันแล้วโซเนี่ยเด้อโซก่อนโซก่อนเขาเลือกเอาอย่าไปซาวความเด็กง่อยเกินเมื่อวานนี้เขาอยู่อย่างว่าพ่ได้กินพ่ได้กินจุ่งเป้าไตไปที่ไหนรู้ไรสชาติกินจุ่งเป้าไตกินจนห้อนพ้อนจนเมาครับเราวเขาอัดนี่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 bộ บ ộ lút lút ตับล ả i tạm l ค ô n c องเ ọ hơi hơi sòng l ขึ้นมาสักไหมกล็อกเลยไม่ไม่ตัำไม่ไม่ตับนะเออกับแบงเอาเกียร์โถงไปแบงไปมันน้อยบอกเอาไม้เอาไม้ไมตับนะเพราะว่าอันนั้นบอกไปเป็นน้ำข้าวกินอันนี้มันเกี่ยวหน่อยเพราะมันเลยบุ้งรสชาติมันคือว่าเดียวแล้ว มาซาไวิญญาจารังนี่นี่จานนะตัวนี้นี่เขาต้องลองนะเดี๋ยวซุ่มกันทั้งทึ่งเลยเดี๋ยวเม่เสียเบอร์โทรศัพท์กูโทรมา โอ้ฟาวขนาดนี้รูทันใจว่ามันโว้ยมา มาเดี๋ยวนี้มันบุรีได้กินปลาตามันแซ่บบุรีกินนะปลานั้นจุกคนงปลานั้น เอาเดี๋ยวไปส่งมันเลยที่ตัวหัวตายแล้วทั้งหัวตายก็ทั้งมัดตัวเราไปขัวไส้ไปเลยนะเมาแล้วให้บุกไปหน่อยนะนั่นเขียนร้อยเขียนร้อยเนาะตัวนี้สเต็กสุดเลยเย็นใจคือบุกบุกเดียว อันอันนี้ก็ปีทุกขึ้นมาแล้วอันปีงี้ยังเลืยังไม่เอาเลยนะเนี่ยว้าวด้วยว้าวด้วยเลยยังไม่เอาเลยนะไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวน้ำมือจักก็เอาอีกร้อยู่ดี